งามมฮะ ไม้แรก โอ้โห เอ เล็กมาวายสามตัวอย่างนี้ โอ้โห มาเต็มแผงครับผมเก้าพันสอง โอ้โหอย่างสวยฮะ โอ้โหบอกเลย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 โอ้โหได้วิสกี้เข้าไปต่อนะครับผมโอ้โหได้มาอีก2,006นะครับผมโอ้โหไหลแจ่มจริงๆนะฮะไปขยับเบ็ดอีกหน่อยนะครับผมแหมเคเข้ามาฮะ แล้วยังไงจังหวะนี้ไม่เข้านะครับผมไม่เป็นไรกดซื้อมันเลยดีกว่านะฮะมาดูกันนะครับผม ไปครับผม 10 หมุนนะครับผมงามๆฮะ ไม้แรกโอ้โหเอเล็กมาวายสามตัวอย่างนี้โอ้โหมาเต็มแผงครับผม9,002โอ้โหอย่างสวยฮะ โอ้โหบอกเลย ไปกันต่อฮะเคมานะผมเปลี่ยนเป็นไวคู่มาอีกแล้ว มาอีกครับผมหกพันไปกว่าโอ้โหได้มาเจ็ดพันสองนะครับผมไม้นี้อืไปให้เจ็ดหมุนนะครับผมโอ้โหว้าวไปสิบเข้ามาสวยงามฮะโอ้โหอีกห้าหมุนสุดท้ายนะครับผมยังไงต่อ โอ้โหสามสุดท้ายแล้วสามโอ้โหโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยนะฮะไม้สุดท้ายแล้ว เออเคมาเปลี่ยนเป็นไวน์นะครับผมได้เอเล็กมากับวิสกี้นะครับผมคอกเทลเข้าไปต่อนะฮะ โห ได้มาอีกเท่าไหร่แปดร้อยนะครับผมโอ้โหได้ไม้จังๆเข้ามา 2 ไม้นะครับผมโอ้โหได้มาทั้งหมด 17,304นั่นเองนะฮะไปดูไหลนอกกันต่อนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดยังไม่ทันจบมาเต็มเลยครับผมคูณแปลงต้องไปห้าพันหกโอ้โหคิวเข้าไปต่อ